ล็อต PG นั่นเอง บอกตรงว่าแทบไม่ได้เล่นเกมนี้เลย นี่มาถึงฟีเจอร์ก็เข้าเลยว่ะฟีเจอร์ก็เข้าเลยรวบอย่างนี้ก็สวยงามดีครับมาถึงฟีเจอร์ไม่ก็เข้าเลยเว้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ ว่ายังไงอ่ะดีแวมพายดูดเลือดมาดูว่าแวมพายจะดูดเลือดหรือดูดเงินนะ แต่ดูทรงแล้วน่าจะแวมไพร์ดูดเงินมากกว่านะดูดเงินกวงไปเนี่ยไอเช็ดโคกทรงไม่ค่อยดีเลยผม ยังไงยังไงยังไง ฟีเจอร์มาหน่อยฟีเจอร์เอ้ยฟีจงฟีเจอร์ไม่เข้าเลยเพื่อน รู้สึกไม่ค่อยแจ่มไม่ค่อยแหลมละไม่ค่อยจะแจ่มไม่ค่อยจะแหลมเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้เออนี่ไงฟีเจอร์มาแล้วจังหวะนี้ว่าไงฟีเจอร์เอเอเอมาป่ะเอเอสามช่องโอ้โหยังไม่เท่าไหร่ มันต้องแบบเต็มกราฟนะเพื่อนถึงจะแจ่มนะ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 แต่ตอนนี้แวมพายดูดตังผมละฟีเจอร์มาแล้วสิบโอ้โหเบาเบาเลยเบาเลยเบาวิวเลยสิบเบาวิวเลยเบาวิวจัดเลยไม่ไหวไม่ไหวสิบสองบาทเอามาทำฮาอะไร เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอ้ยเริ่มไม่สวยแล้ว เริ่มไม่สวยแล้วเริ่มจะไหลลงเรื่อยๆแล้วนะจังหวะนี้นะเริ่มไม่แจ่มเริ่มไม่แหลมแล้วผม อ่าฟีเจอร์มาอีกแล้วจังหวะนี้ว่าไงตัวอะไรดีตัวอะไรดีโอ้โหตัวแพงซะด้วยตัวแพงซะด้วยนะจังหวะนี้โอ้โหมาแค่สองช่องเองเสียดายประมาณสักสี่ห้าช่องนะมือน่าจะจังหนับอยู่เพื่อนเมื่อกี้ตัวแพงไงตัวแพงว่าไงต่อฟีเจอร์ฟีเจอร์มาอีกแล้วเมื่อจังหวะนี้คิวคิวว่าจังได้คิวสามช่องวะมันเบาอ่ะดิสิบสองบาทเองโอ้โหเบสสี่เนี่ย อ้โหเริ่มไม่สวยแล้วเพื่อนเริ่มไม่สวย เริ่มลงเรื่อยๆแล้ว เริ่มลงยาวแล้วผมจังหวะนี้เริ่มลงยาวแล้วเชิดโอเชิดโอ้โหเวลาเมื่อเหลสองบาท ว่าไงสองบาทมา 2บาทก็หมดตูดไปดิครับรออะไรแล้วเมื่อนะโอเควันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเมื่อนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับนะมาจัดไปเพื่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม